เสียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงที่ปกติจะมีอยู่ในเครื่อง Mac ในรุ่นเก่าๆ เวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเราจะได้ยินเสียงแบบเมื่อกี้นะครับแต่ใน Mac ในรุ่นปัจจุบันนะครับซึ่งผ่านมาค่อนข้างนาน แล้วแหละ ตั้งแต่น่าจะช่วงราว 2016 เป็นต้นมานะครับเสียงการเปิดเครื่องของเครื่อง Mac นั้นถูกตัดออกไปนะครับดังนั้นเราจะมีวิธีการครับว่าเราอยากจะเปิดเสียงนั้นกลับคืนมาได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปนี้นะครับ นี่คือเครื่อง MacBook Pro 16 นิ้ว ปี 2019 นะครับ เป็นหนึ่งในรุ่นเวลาที่เราเปิดเครื่องนะเราจะไม่ได้ยินเสียงการเปิดเครื่อง Mac นะครับ ณ ปัจจุบันครับทั้ง MacBook Air MacBook Pro 13 นิ้ว หรือว่า Mac ตัวอื่นๆแม้กระทั่งเครื่อง Mac Pro ของผมนะฮะเครื่องที่เป็นเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะก็ไม่มีเสียงนั้นมาเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจะมาสอนว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เวลาที่เราเปิดเครื่อง Mac ตัวนี้ขึ้นมา เราก็จะมีเสียงนั้นกลับมานะครับ เข้ามาที่เครื่อง Mac แล้วหลังจากนั้นครับให้เลือกไปที่มุมบนขวานะครับเลือกไปที่ Spotlight Search Search นะครับคลิกที่รูปแว่นขยาย หลังจากนั้นหน้าต่าง Spotlight Search ก็จะโผล่ขึ้นมา ให้เราพิมพ์คำว่า Terminal นะครับ T E R M I N A L นะครับ จะเป็นไอคอนสีดำๆแบบนี้ เปิดแอปพลิเคชัน Terminal ขึ้นมา เราจะเห็นหน้าต่างสีขาวๆ แบบนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปครับ ให้เราสั่งคำสั่งนี้นะครับ sudo นะครับ sudo เว้นวรรค nvram อ่านว่า nvram นะครับ เว้นวรรค startup นะครับ startup แล้วก็ m u นะครับ ตัว m ตัวใหญ่ m u t e เครื่องหมายเท่ากับเปอร์เซ็นต์00นะครับ นี่คือคำสั่งที่เราจะทำให้ตัวเครื่อง Mac มีเสียงนะครับ ให้กด enter ทีนึง จากนั้นเครื่อง Mac จะถามหารหัสผ่านนะครับ ให้เราใส่รหัสผ่านของเครื่อง Mac เข้าไป เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ แล้วหลังจากนั้นเรามาลองรีสตาร์ทเครื่องกันดูว่าเสียงนั้นจะมาจริง ๆ หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะสั่งรีสตาร์ทเครื่องนะครับ ตอนนี้เครื่องดับไปแล้วนะครับ เดี๋ยวกำลังจะรีสตาร์ทกลับขึ้นมา เราก็จะได้ยินเสียงนะครับจากเครื่อง macbook Pro 16 นิ้วเครื่องนี้นะครับ หลังจากสั่งรีสตาร์เสร็จปุ๊บ ก็จะได้ยินเสียงของการเปิดเครื่องกลับมาแล้วนะครับ ข้อดีของการนำเสียงกลับมาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นในกรณีที่แบบว่า เราจะได้รู้ว่า เออ เครื่องมันกำลังเปิดนะครับ มันก็มีแค่นี้แหละ เอาจริง แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างหนึ่งเวลาที่เรากดเปิดไปปุ๊บ แล้วรอสักพักหนึ่งได้ยินเสียง นั่นหมายถึงว่าเครื่องเริ่มเปิดแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ทำงานแล้วนะครับ เดี๋ยวต่อไปครับเราจะมาดูว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้เครื่อง Mac นั้นปิดเสียงแบบเดิมนั้นเราทํำยังไงนะครับ ก็ให้เข้ามาที่เดิมนะครับที่เทอร์มินอล และหลังจากนั้นใช้คำสั่งแบบเดียวกันเลย แต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์ศูนย์ศูนย์ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ศูนย์หนึ่งนะครับ แล้วเราก็ทำการ enter เหมือนเดิมนะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปเหมือนเดิม นะครับเพียงเท่านี้เครื่อง Mac นั้นก็จะไม่มีเสียงแล้วเวลาที่เราจะเปิดนะครับถือว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะให้เครื่อง Mac ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น iMac MacBook Mac Pro นะครับ MacBook Pro หรือตระกูล Mac ต่างๆนะครับอยากให้มีเสียงแบบเมื่อกี้กลับคืนมานะครับลองเอาไปทำดูกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามไว้เราพบกันในคลิปหน้านะครับผมผมต้อมไอมอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go